ต้นนี้เรียกว่าต้นลักนะครับ ประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือนำดอกของเขาเนี่ยนะครับ ไปร้อยเป็นพวงมาลัยออนั้ผลมะลูกฝากมึงฝากมันฝากต้นรักมา และสำหรับเด็กๆเนี่ยก็จะนำไปเป็นดอกไม้ในวันไหว้ครูนะครับ ปัจจุบันเนี่ยดอกลักเนี่ยหายากแล้วหรอครับ ไม่เว้นแม้กระทั่งในต่างจังหวัด แต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับ ที่สำนักงานเขตหนองจอกนะฮะที่พื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยนะครับ ยังสามารถที่จะพบเห็นดอกรักอยู่ทั่วไปนะครับ เช่นที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ก็อยู่บริเวณที่อยู่ติดกับถนน อยู่วิทยานะครับ อยู่ติดกับลำคลองเลยนะครับ ไม่เจอดอกรักด้วยแล้วก็ดอกหอกเหลือไอ้ตัวนี้ด้วย ดอกขาวาที่เป็นดอก รักนะครับ นู่นก็จะมีแต่ต้นกล้วย ดอก รักเขาเอาไปทำอะไรลูก เอาไปไหว้ครูนะครับ ดอก รักอ่ะไหว้ครูเพื่อแสดงออกเพราะอะไรเพื่ออะไร เพราะว่า เพราะว่า รักครู Mm.